ชิ้นนะโอ๊ยอย่าค่ะอย่าชิ้นเยอะค่ะอย่าชิ้นเยอะค่ะนี่แหละเงานี่คือเงา นี่คือความจริง ที่ได้เจอเจ็บปวดทรมานลึกลงข้างในใจ